Unit 17 Networks หน่วยที่ 17 ระบบเครือข่าย Learning Objectives วัตถุประสงค์การเรียนรู้ To understand the basic of networking เพื่อให้เข้าใจถึงพื้นฐานของระบบเครือข่าย To discuss the advantage of using network s เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อดีของการใช้ระบบเครือข่าย to describe networks both in speaking and writing สามารถอธิบายระบบเครือข่ายทั้งในด้านการพูดและการเขียน to use phrasal verbs common in ICT ใช้คำกริยาที่มีสองพยางค์ เกี่ยวกับ ICT เรามาเริ่มกันเลยนะครับ Small Networks ระบบเครือข่ายขนาดเล็ก หรือที่เรียกอีกในหนึ่งว่า ระบบเครือข่ายส่วนบุคคล เนื้อหานี้ อยากให้พูดคุยเกี่ยวกับคำถามเหล่านี้ คำถามข้อที่ 1 What is a computer network เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คืออะไร ดูภาพด้านล่างแล้วลองนึกตามนะครับ คำถามข้อที่ 2 What are the benefits of using networks ประโยชน์ของการใช้เครือข่ายมีอะไรบ้าง ผู้เขียนลองเขียนมาสักสองสาข้อนะครับ เรื่องต่อมาที่อยากแนะนำเป็นเรื่องเกี่ยวกับ networking FAQs คำถามเกี่ยวกับระบบเครือข่ายที่ถูกถามบ่อยๆ มีอะไรบ้าง A try to answer as many of the questions as you can ลองตอบคำถามให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ เรามาเริ่มกันเลยนะครับ คำถามข้อที่ 1 What does PAN stand for คำว่า PAN ย่อมาจากคำเต็มว่าอะไรสอง What is a network protocol โปรโตคอลของระบบเครือข่ายคืออะไร 3. How do you log on to an internet service provider or ISP จะเข้าสู่ผู้ให้บริการทางด้านอินเทอร์เน็ตหรือเรียกกันว่า ISP ได้อย่างไรคำถามข้อที่ 4 What equipment do you need to set up a wireless LAN อุปกรณ์อะไรบ้าง ที่ต้องใช้ในการติดตั้งระบบเครือข่ายแลนแบบไร้สาย 5. ข้อที่ 5 What are the advantages and disadvantages of wireless networks ข้อดีและข้อเสียของเครือข่ายไร้สายมีอะไรบ้าง เรามาต่อเกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องของตัวระบบเครือข่าย or networking networking FAQs how many types of network are there ระบบเครือข่าย มีกี่ประเภท อะไรบ้าง networks are classified according to different criteria ระบบเครือข่าย ถูกจัดแบ่งตามเกณฑ์ที่ต่างกันดังต่อไปนี้ geographical area PANS หรือเรียกกันว่า personal area networks personal area networks typically include a laptop a mobile phone and a PDA เครือข่ายที่แบ่งตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ เช่น ระบบเครือข่าย PANS หรือเรียกกันว่า Personal Area Networks เป็นเครือข่าย ส่วนบุคคล อันประกอบไปด้วย อุปกรณ์ดังนี้ แล็ปท็อป โทรศัพท์ มือถือ แล้วก็ PDA ระบบเครือข่ายต่อมานะครับเรียกว่าระบบ LANs หรือย่อมาจากคำว่า Local Area Networks Local Area Networks cover a building ระบบ LAN แบบ Local Area Network จะครอบคลุมอาคารสถานที่ทำงาน ต่อมานะครับเป็นระบบเครือข่ายแบบ MAN man's metropolitan area networks cover a campus or a city ระบบเครือข่ายแบบ man's เป็นระบบเครือข่ายที่ครอบคลุมอำเภอและจังหวัด สุดท้ายระบบเครือข่ายแบบ WANs หรือ wide area networks จะครอบคลุมระดับประเทศ หรือระดับทวีป WANs w i r e l e s s Networks cover a country or a continent เนื้อหาต่อมาที่อยากจะพูดคุย เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม architecture in a client server network a computer acts as a server and stores and distributes information to the other nodes or clients ในระบบเครือข่ายแบบ client server คอมพิวเตอร์จะทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ และจัดเก็บและแจกจ่ายข้อมูลไปยังโนดหรือคลายแอนต์อื่น ๆ In a peer-to-peer -peer network all the computers have the same capabilities that is share files and peripherals without requiring a separate server computer ส่วนระบบเครือข่ายแบบ peer-to-peer คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องมีความสามารถเหมือนกัน คือสามารถแชร์ไฟล์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้ โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์แยกต่างหาก Topology topology or layout ระบบเครือข่ายแบบ topology หรือแบบโครงล่าง in a bus network ในเครือข่ายระบบบัส all the computers are connected to a main cable or bus คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเชื่อมต่อกับสายหลัก หรือเรียกกันว่าบัส in a star network ในระบบเครือข่าย STAR all data flows through a central hub a common connection point for the devices in the network เครือข่ายประเภท STAR ข้อมูลทั้งหมดจะไหลผ่านศูนย์กลาง โดยศูนย์กลางเป็นจุดเชื่อมต่อร่วมกันสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ ในเครือข่าย Peering Network สำหรับอุปกรณ์ในเครื่องเครือข่ายประเภทแหวนหรือ Ring All devices are connected to one another in a continuous loop or ring สำหรับอุปกรณ์เครือข่ายลิงอุปกรณ์ทั้งหมดจะเชื่อมต่อกันในลูปที่ต่อเนื่องหรือเรียกกันว่าวงแหวนหรือลิง ดูภาพทางด้านขวาประกอบเพื่อความเข้าใจนะครับ เนื้อหาต่อมาที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของโปรโตคอลเครือข่าย or network protocol this is a language or set of rules that computers use to communicate with each other นี่คือภาษาหรือชุดของกฎที่คอมพิวเตอร์ใช้ในการสื่อสารร่วมกัน Networks use different protocol ระบบเครือข่ายจะใช้โปรโตคอลที่แตกต่างกัน for instance ตัวอย่างเช่น Internet u s e TCP/IP อินเทอร์เน็ตใช้โปรโตคอลที่ชื่อว่า TCP/IP